ามสูตรเลยครับตัวนี้แดงแม่งออกโคตรเยอะ ไม่รู้แม่งจะใช้ได้ผลหรือเปล่านะ สวัสดีทุกคนนะครับ วันนี้อยู่กันที่ SA Gaming นะครับผมวันนี้งบมา 484 บาทนะครับผม ก่อนอื่นเลยนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามสั่นกระดิ่งไว้เลยนะ วันนี้นะครับผม เข้ามาอยู่โตนี้เพื่อนๆดูโตนี้ดูลายมันดิ โอ้โหอย่างสวย สวยจัดตามสูตรเลย แดงออกไป 11น้ำเงินออกไป2เองครับตามสูตรเลยครับตัวนี้แดงแม่งออกโคตรเยอะ ไม่รู้แม่งจะใช้ได้ผลหรือเปล่านะ ออกไปเยอะจัดเราเล่นอยู่แดงนะ งบ 400 เล่นตาละร้อยเลย ตาละร้อยเลยครับ ตามแดงไปเรื่อยๆครับขู่11 ต่อ2ปกติแล้วผมจะเข้าเล่นก็ต่อเมื่อมันแบบเปิดไป 15 รอบแล้วแต่อันนี้เปิดไปแค่ 14 13 รอบเองอะ่ะไม่รู้ว่าจะใช้ได้ผลหรือเปล่านะ ก็ดูไปด้วยกันนะครับ สูตรเดิมเลย โต๊ะนี้แดงออกโคตรเยอะ 11 รอบ น้ำเงินออกไป 2 รอบเอง หน้าเจ็ดมาแล้ว โอ้โห แม่งหน้าเก้าเย็ดเคมาถึงโดเลยเหรอวะเอ้ยโอ้โห ยังชนน่ะเย็ดแปดยังชนน่ะ คิดดู ลมเปลี่ยนทิศหรือเปล่า อ่า ยัดไปครับเหมือนเดิมแดงเหมือนเดิม เล่นตาละร้อยเลยนะครับ แดงเหมือนเดิมทุกคน ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ใครมีเทคนิคดี ๆ สูตรดี ๆ นะครับ คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะ เดี๋ยวจะลองเอาไปใช้ดูบ้างนะครับ มาดูกันต่อ สูตรที่เขาว่าเด็ดนักเด็ดหนา สูตรใครวะเพื่อนๆ ลองเอาไปใช้ดูได้นะ เท่าที่ผมลองใช้มาก็ได้ผลประมาณ60% 60%เท่านั้น โจบอดไปอ้าว ชนะดิครับก็ชนะดิครับ หยอดไปต่ออีก 100 ครับทุกท่าน95 ดีกว่า เอากำไรไปเล่น FA มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือ เล่นได้ขั้นต่ำ5บาทเซ็กซี่ขั้นต่ำ10 บาท แต่ว่าผมชอบเซ็กซี่ มากกว่า แล้วอะไรมันดีกว่ากันวะ มา ดู 95 เอากำไรลงไปเล่นนะครับ เปิดมาดีๆนะ 484 นะ คุณวันนี้ของเราหน้า10ของมันหน้า3ของเรา โอ้โห แม่งแปดเลยว่ะเออยังชนอ่ะ คิดดูดิ คิดดูดิแดงโคตรแข็ง น้ำเงินแม่งแปดอะแดง แม่งยังไปชนได้อะทำไมแม่งไม่เอาเก้าไปเลยวะไอเวนเก้าไปก็จบ 95 ครับ จัดไป จัดไป ใครอยากมาที่เดียวกับผมนะฮะไปที่เม้น ปักบุดเม้นแรกเท่านั้นนะ ทักหาแอดมินรับโปรรับได้เลยทันทีนะฮะ หรือว่ารับที่หน้าฝากได้เลยนะเพื่อนๆ หน้าฝากนะครับเป็นระบบออโต้นะสมาชิกใหม่นะครับผมฝากร้อยรับร้อยมา ดูกันต่อ ค้างเหรอวะอ๋อนึกว่าค้างเราหน้าแปดอะเราหน้าแปดอะฝรั่ง โอ้โหเย็ดโคกอย่าบอกนะ ตัวหนึ่ง หมดคำ จะพูดเลยมึงไปยัดร้อยหนึ่ง ยัดปุย ยัดปุย ยัดปุย ร้อยหนึ่ง คุณของเราจะหายแล้ว มา มา เดี๋ยวรู้จักนะฮะ SA Gaming มีเพื่อนๆ คอมเมนต์มาอยู่ว่าให้ไปเล่นแบบหลายๆ โต๊ะ ผมเคยลองแล้วนะครับ แต่ยังไม่เคยทำคลิป เคยลองแล้ว เจ๊งนะครับ เจ๊งละนาวด้วยครับแค่โต๊ะเดียวก็พอแล้วนะ ไม่ต้องเล่นหลายโต๊ะนะครับ อันนี้เตือนแล้วนะ เล่นโต๊ะเดียวพอ จริงๆหน้าฝรั่งหน้าแต้มอ่ะ มึงจั่วบอดไปเออ สวย สลับกันไปสลับกันมาอยู่อย่างนี้นี่แหละเมื่อไหร่จะรวยวะ มาดิหนึ่งร้อย ก็ยังบอกอยู่เสมอๆนะครับว่าให้เราเล่นด้วยที่มันเท่ากันนะ พูดว่าไงอะเล่นร้อยก็เล่นร้อยตลอดนะ เล่น 50 ก็เล่น 50 ตลอดนะครับไม่ใช่ตานี้มั่นใจไปลง500อะไรอย่างนี้ตานี้มั่นใจไปลงอออินอย่างนั้นเจ็บหนักนะครับ ถ้าได้ก็ได้หนักแต่ส่วนใหญ่มักจะเจ็บ เพราะว่าความมั่นใจเนี่ยแหละ มักจะพัง เคยลองแล้วพังจริงครับแบบ เคยลองแล้วอะเออ มาดูกันต่อครับทุกท่าน หน้า 5 เจอหน้า 2 ของมันกี่แต้มโอ้โหเก้าอีกแล้วเก้าอีกแล้ว ขยันมาเก้านะมึง เปลี่ยนคนเปิดเหรอ ยัด สีแดงไป 100 เล่นเศษแล้วกัน เอาเอาร้อยแล้วกัน อัพเลยได้ปะร้อยเจ็ดเก้าจบจบเปลี่ยนคนเปิดด้วยคลิปหายแล้วสูตรเปลี่ยนหรือเปล่า จริงๆแล้วตัวนี้ที่เข้ามานะฮะแดง มันห่างกับน้ำเงินเยอะเกินไป ปกติแล้วมันไม่น่าห่างเยอะขนาดนี้อ่ะห่างกัน 5 6รอบก็ถือว่าแบบ โอเคแล้วนะอันนี้ แม่งห่างแบบเกือบิบรอบอ่ะร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วกันนะครับร้อยเจ็ดสิบห้าตีไปสักสองร้อยแล้วกัน มาโยนดีมีลุ้นเปลี่ยนคนเปิดไพ่ต้องเปลี่ยนลายนะ จากน้ำเงินกลายเป็นแดงนะตาต่อไปมาน้ำเงินกลายเป็นแดงนะ ฮ้ยสวยมานี่มันค้างหรือเปล่า ไม่ค้าง หน้าสามเราหน้าหกโอ้หกกับสามแยกกันแล้วด้วยดิแม่งเจ็ดเจ็ดชนอีกแล้ว โอ้โหขยันเสมอจังวะ มันไม่แปดไปเลย อะไรอย่างเงี้ยแปดไปก็จบ โอ้โหขยันเสมอเพื่อ แล้วผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเล่นเสมอได้ไงไอ้พวกรอบๆอ่ะ ตรงเนี้ยเล่นคู่เล่นขี้อะไรอ่ะ เสมอโบนัส ผมไม่ค่อยชอบเล่นนะดิผมว่ามันเสียดายอ่ะเสียดายจริงๆไม่มีสูตรอะไรด้วย ถ้าใครมีคอมเมนต์มาหน่อยนะใครมีสูตรพวกเล่นพวกนี้นะฮะคอมเมนต์มาหน่อยนะผมเล่นไม่ค่อยเป็น อืมเดี๋ยวจะลองเอามาแบบทำคลิปรีวิวนะฮะหน้าเก้ามาแล้วอ่ะหน้าเก้ามาแล้วฝรั่งฝรั่งโอ้โหหกแต้มเออแล้วไป าทำไมเราจั่ว ดีนะเป็นก้าวหลังเจ๊นึกว่าแบบไม่จั่วแล้ว ทำไมเราจั่วว่าเราหกนะ รุ่นเลี้ยงเหรอ มาครับ ไปต่อครับ 145 จับปุยไหลปุยหลุยไป ฝากเพื่อนๆ กดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์สั่นกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ แล้วก็เพื่อนๆ จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะ ส่วนใครอยากมาที่เดียวกับผมบาคาร่าวอลเล็ตนะครับไปเม้นปักหมุดเม้นแรกเท่านั้นนะทุกคน เม้นแรกเท่านั้น อันอื่นไม่เกี่ยวนะ ไปแค่เม้นแรกเท่านั้นนะครับ หืม หน้าหกมันสองเราสอง สี่ โอ้โหทำไมต้องหมุนไปหมุนมาล่ะเพื่อน มุนไปหมุนมาเมื่อไหร่จะเกิดล่ะ แบ่งเป็นครึ่งกองเลยนะ 500 เนี่ย มันเขี้ยวแล้ว 250 แบ่งเป็นครึ่งกองเลยนะ ขอแดงแบบ 3 ตาลวดอย่างเงี้ยไม่ได้เลยเหรอวะสามตาติดเนี่ยเออยากจริงมา ดูกันต่อ มันกำไรแล้วแหละตอนแรกอะแต่เราไม่ออกเอง กำไรสักหนึ่งเท่ากำลังดีนะครับ 484 ได้สัก 400 อย่างเงี้ย ตรงนี้มาเป็น 800 อะไรอย่างนี้นะครับ ก็จะดีมากเลยนะ หน้า 3 อีกแล้ว มัน 5แต้ม เรา 3 มันจั่วปะมัน2เต่า5สวยงาม โปเชโปเชแบบนี้ค่อยไปต่อกันได้ ขอแดงสัก 3 รอบติดได้ไหม 238 บาทโอ้ย 30บาทโอเค โอเคแบบนี้ได้เล่น แต่ก็ยังไม่ได้แบบขาดทุนนะ ตั้งแต่เล่นวันนี้นะครับใช้สูตรแบบ แดงอย่างเดียวนะฮะโต๊ะนี้แดงมันออกเยอะไงสูตรไปก็ยังไม่ถึงกับขาดทุนนะ ตอนนี้ก็เอากำไรไปเล่นนะ เพื่อนๆเปิดมาขอเสวยหน่อยอีหนูแดงอีก 2 ที พอเลย หน้าฝรั่งแล้วเอามังฝรั่งเราหก เราหกเราหกมันสวยงามครับ ขออีกรอบนึง ขอแดงอีกรอบนึงติดคลิปเลยแดงอีกรอบนึงนะเอาเศษไปเล่น 255 55ขอแดงอีกรอบนึงนะแดงมาแดงปิดคลิปแบบสวยๆเลยถ้าแดงอีกรอบนึงนะครับแสดงว่าสูตรใช้ได้ผลนะ แจ่มอะบอกเลยว่าสูตรนี้แจ่มะแจ่มที่สุดตั้งแต่เคยลองมาแล้ว เพื่อนๆก็เอาไปลองดูได้นะครับ มา ขอแดงขอแดง ขอแดงขอแดง เปิดไอ้น้ำเงินไป ฝรั่งฝรั่งฝรั่งไปเลย โอ้โหเยเคแปดแต้มโอ้โห เอาไงดี งบ 484 ยังไงดีวะพักดีไหม ไม่ต้องหวังไปละต้องเอาแล้ว โอเคนะ พักไว้เท่านี้ดีกว่า งบ 484 ได้กำไรประมาณ 200 กว่าบาท ก็ถือว่าได้ตังค์เหมือนกันนะครับ ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับผมสูตรนี้นะ สีแดง โต๊ะนี้สีแดงเยอะเล่นเป็นสีแดง เพื่อนๆลองเอาไปใช้ดูได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครอยากมาที่เดียวกับผมนะบาคาร่าเว็บตรงนะฮะไปที่เมต์ปักบุดเมนต์แรกเท่านั้น รับโปรรับที่หน้าฝากได้เลยใครไม่เข้าใจตรงไหนทักหาแอดมินโลดวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ